สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาในบทที่ 3 กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นค่ะ กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เป็นการจัดการภูมิปัญญาสารสนเทศท้องถิ่น ที่มีกระบวนการจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ โดยวงจรสารสนเทศ เริ่มต้นจากการรวบรวม การคัดเลือก หรือจัดหาสารสนเทศที่ต้องการ การจัดเก็บสารสนเทศโดยการจัดหมวดหมู่ ทำดัชนี การประมวลผล และการทำเครื่องมือช่วยค้น การสร้างฐานข้อมูล การเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ ผ่านกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นภาคสนาม เพื่อนำมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นสืบต่อไป ดังนั้นการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในบทนี้ จะกล่าวถึงกระบวนการที่เป็นเครื่องมือ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ชุมชนท้องถิ่น หรือเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 3.1 แนวคิดการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ส่วนหนึ่งมาจากภูมิปัญญาที่เกิดจากการสืบทอด ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ แล้วพัฒนาเลือกสรรปรับปรุง องค์ความรู้จนเกิดทักษะ และความชำนาญที่สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมและสืบทอดต่อไป ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งที่บันทึกเป็นเอกสารที่สมบูรณ์แบบโดยตัวเอง แต่บางครั้งต้องนำมากลั่นกรอง แล้วจัดให้เป็นระบบระเบียบ อย่างไรก็ตามนะคะ เดิมมรดกภูมิปัญญาไทยอยู่ในรูปเอกสารเป็นส่วนใหญ่ เช่น เอกสารตัวเขียนศิลาจารึก นับเป็นสารสนเทศท้องถิ่นที่มีความงดงาม จึงเปรียบได้เป็นดอกไม้แห่งความงามของสารสนเทศท้องถิ่น ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ค่ะ ส่วนแผนภูมินี้ เป็นการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นในชุมชน เพื่อให้เกิดสารสนเทศท้องถิ่นในแต่ละชุมชน ควรใช้หลักการจัดการความรู้ ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ค่ะ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น ใช้หลักการและการจัดการสมัยใหม่ โดยอาศัยกระบวนการและองค์ความรู้ในการดำเนินการ โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างความสามารถในการจัดการ และภาวะผู้นำเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างแต่ละชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นมาใช้จัดการ โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่เป็นระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได้ และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปค่ะ การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น เป็นกระบวนการดำเนินงานกับสารสนเทศท้องถิ่น ที่เป็นบุคคล องค์กร โดยการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น จะวางแผนตั้งแต่ กำหนดนโยบาย การคัดเลือก หรือประเมินคุณค่าสารสนเทศท้องถิ่นดำเนินงานตามกระบวนการจัดหาสารสนเทศท้องถิ่น จากนั้นนำมาจัดเก็บ และวิเคราะห์สารสนเทศท้องถิ่น หากพบว่า มีสารสนเทศประเภทใดที่ไม่สมบูรณ์ จะทำการส่งต่อไปอนุรักษ์ และสงวนรักษาก่อนที่จะนำสารสนเทศ ไปเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วจึงนำออกให้บริการและเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นค่ะ